ต่อไปเราจะมาเรียนรู้กระบวนการย้อมสีธรรมชาติกันนะครับ การย้อมสีธรรมชาติมีกรรมวิธีที่นิยมทำกันอยู่ 2 แบบ คือการย้อมร้อนและการย้อมเย็น โดยกรรมวิธีการย้อมร้อนก็คือ การใช้ความร้อนที่เกิดจากการต้มในการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ ในขั้นตอนของการย้อม ส่วนกรรมวิธีการย้อมเย็นคือ การนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติ ที่ให้สีนั้นมาสกัดสีโดยวิธีการหมัก และใช้แสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในการย้อมให้ติดสี เช่น การย้อมด้วยคลาม ห้อม และมะเกลือเป็นต้น การเตรียมวัตถุดิบในธรรมชาติสำหรับการย้อม เราต้องมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จะทำให้วัตถุดิบธรรมชาติของเราไม่ถูกทำลาย โดยเน้นความประหยัด และมีแนวทางรักษาวัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติ ดังนี้ 1. เปลือกไม้ ตัดเปลือกชิ้นเดียว แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ให้มากที่สุด สีจะออกมามากกว่าเปลือกอันใหญ่ ไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ด้วย 2. ใบไม้ ควรใช้ใบไม้ไม่อ่อน และไม่แก่เกินไป และต้นไม้ควรมีอายุ 5 ปีขึ้นไป หั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆ สีจะออกได้ดีกว่า 3. ดอกไม้ ไม่แนะนำให้ใช้เพราะต้องใช้ปริมาณมาก และการใช้ดอกไม้จะทำให้ต้นไม้ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ ก่อนอื่นเราต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. เตรียมวัตถุดิบให้สี เช่น ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ แก่นไม้ รากไม้ ที่ให้สีในโทนที่ต้องการมาจำนวนพอประมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับน้ำหม้อที่ใช้ต้ม และจำนวนของเส้นฝ้ายเส้นไหม หรือผ้าที่ต้องการย้อม นำวัตถุดิบดังกล่าวมาหั่นเล็ก ๆ ขนาดพอเหมาะกับภาชนะต้ม 2. เตาขนาดใหญ่ หรือก้อนเศร้าที่สูงเล็กน้อย เพื่อตั้งหม้อต้มน้ำพร้อมกับถ่านหรือฟืนที่จะก่อไฟ 3. น้ำสำหรับต้ม วิธีการต้มสกัดนำสีจากใบหูกวาง เพื่อให้ได้สีเขียวอ่อน ส่วนที่เราจะใช้คือใบหูกวางจะต้องไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป และต้นหูกวางควรมีอายุ 5 ปีขึ้นไป เมื่อเรานำใบมาแล้วทำการหั่นซอยเป็นชิ้นเล็ก ๆ สีจะออกได้ดีกว่าต้มทั้งใบ อัตราส่วนใบหูกวาง 2 ขีดต่อน้ำสะอาด 2 ลิตร ทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการสกัดนำสีจากใบหูกวางกันแล้วนะครับ 1. นำนำใบหูกวางที่หั่นแล้วนำมาแช่ในน้ำนาน 2 ชั่วโมงหรือ 1 คืน ก็จะได้สีที่เข้มขึ้น 2. นำนำมาต้มจนเดือดนาน 1 ชั่วโมง ถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำลงไปให้อยู่ในระดับเดิม 3. เมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วก็นำมากรองเอาใบหูกวางออก ด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบาง แล้วเก็บน้ำสีที่ได้เพื่อนำไปย้อมสีต่อไป วิธีการต้มสกัดน้ำสีจากเปลือกประดู่เพื่อให้ได้สีน้ำตาลแดง ส่วนที่เราใช้คือเนื้อไม้อัตราส่วนเปลือกประดู่3ขีดต่อน้ำ2ลิตร วิธีการสกัดก็คล้ายกับต้มใบหูกวาง 1. นำนำเปลือกประดู่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ บางๆนำไปแช่ในน้ำนาน2ชั่วโมงหรือ 1 คืนก็จะได้สีที่เข้มข้นขึ้น 2. นำมาต้มให้เดือดนาน1ชั่วโมง ถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำลงไปให้อยู่ในระดับเดิม 3. เมื่อครบ 1 ชั่วโมงแล้ว นำมากรองเอาเปลือกประดู่ออกด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบาง แล้วเก็บน้ำสีที่ได้เพื่อนำไปย้อมต่อไป วิธีการทำสีหมักโครนได้จากดินลูกรังหรือดินดำนำดินใส่กระบะหรือกระมัง เติมน้ำเปล่า คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำมากรองด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบาง เอาแต่น้ำสีมาใช้ เมื่อเราได้น้ำสีสำหรับเตรียมทำการย้อมสีธรรมชาติแล้ว ก็มาถึงวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับสารหรือตัวทำปฏิกิริยา ที่จะทำให้สีติดทนนาน หรือปรับระดับความเข้มหรืออ่อนของสีสกัดได้ ตัวทำปฏิกิริยาคือวัตถุดิบที่จะมาช่วยเพิ่มและเปลี่ยนสีสันให้ได้สีที่หลากหลายขึ้นจากเดิมนะครับ ซึ่งแต่ละตัวจะทำให้ผ้าที่ย้อมเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ เช่น เข้มขึ้น จางลง หรือว่าเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆ ได้ แต่ก็อยู่ในโทนสีเดิมนะครับ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารต่างๆ ดังนี้ครับ 1. น้ำด่าง ได้จากการนำขี้เถ้าจากเตาไฟที่เผาไหม้แล้วประมาณ 1-2 กิโลกรัมมาผสมให้ละลายกับน้ำประมาณ 10-15 ลิตรในภาชนะ เช่น ถังน้ำหรือแกลลอน แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นค่อยๆ เทกรองเอาน้ำที่ใสที่ได้จากการหมักขี้เถ้ามาเป็นน้ำหัวเชื้อ ซึ่งสามารถใส่ขวดแล้วเก็บไว้ได้นานเท่าไรก็ได้ น้ำด่างขี้เถ้าที่ดีจะต้องใส และไม่มีกลิ่นเหม็น ปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง น้ำหนึ่งถังใช้น้ำด่างประมาณครึ่งขวดลิตรเป็นต้น 2. น้ำปูนใส ได้จากการนำปูนขาวเคี้ยวหมากขนาดเท่าหัวแม่มือ มาละลายน้ำ1ถังประมาณ15-20 ลิตร ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนรินเอาเฉพาะน้ำที่ใสๆเท่านั้น น้ำปูนใสที่ดีจะใสและไม่มีกลิ่น 3. น้ำสารส้ม ได้จากการนำสารส้มที่เป็นก้อนมาแกว่งให้ละลายกับน้ำแล้วกรอง หรือตักเอาน้ำใช้เลยก็ได้ น้ำสารส้มจะใสและไม่มีกลิ่น 4. น้ำสนิม ได้จากการนำเศษเหล็ก ตะปู หรือสังกะสีที่เป็นสนิมนำลงไปแช่ในน้ำทิ้งไว้กลางแดด เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนมันตรวจดูและเติมน้ำให้เต็มเสมอ เพราะเมื่อเรานำน้ำไปตั้งกลางแดด น้ำจะระเหยกลายเป็นไอ เราจึงต้องเติมน้ำอยู่เสมอ เมื่อจะใช้ให้กรองเอาเฉพาะน้ำที่แช่เหล็ก ระวังเศษเหล็กจะผสมกับน้ำเพราะอาจเกิดอันตรายได้ น้ำสนิมมีสีขุ่นดำ มีกลิ่นค่อนข้างเหม็น ปริมาณใช้น้ำสนิมครึ่งขวดลิตรต่อน้ำหนึ่งถัง ประมาณ 15-20 ลิตร